้างในของ Space เนี่ยตัว interior design จะเป็นแบบไหนอะไรยังไง ตรงนี้เราต้องเริ่มมาเริ่มมาคิดเอง เริ่มมาดูเองว่าอะไรที่ที่พอลูกค้าเขาเขาเดินทางมาง่าย พอเขาอยากเดินทางเข้ามาแล้วเพราะว่าเขาได้ยินของดีๆ หรือว่าอยากจะลองตรงนี้แล้วเข้ามาปุ๊บ เราจะให้เขาเห็นอะไร เราจะสื่อ mood and tone look and feel and theme ของของที่นี้เป็นยังไง คือ ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาเป็นเราจะสร้าง space สำหรับ artist สำหรับคนทำวาดรูปเมือดีไซน์แต่เข้ามาปุ๊บทั้งหมดเป็นเป็นธีมแบบตลาดหุ้น มันก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็น extreme case แต่ผมอยากจะ challenge ว่าถ้าเกิดเราจะเปิดอะไรสำหรับกลุ่มกลุ่มหนึ่งเราไปดูเลยว่าเขาชอบอะไรเขาชอบอ่านอะไร เป็นคำ quotation บางอย่างไหม หรือว่าเขาวิธีการทำงานของกลุ่มกลุ่มนี้เป็นแบบไหน อยากจะมีโต๊ะต้องเป็นแบบไหนต้องต้องมีที่วาดไหมหรือโต๊ะเล็กๆ ก็พอหรืออยากได้โต๊ะกลมใหญ่ๆอันนึงซึ่งคนหลายๆคนอยากจะนั่งนั่งล้อมเรียงกัน หรือที่นี่เป็นอาจจะเป็นที่ที่คนเขาอยากจะมีโต๊ะที่เลื่อนเราก็ต่อกันได้ พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งของจุดแตกต่างแต่ละอย่างที่เราต้องคำนึงถึงในการดีไซน์สเปซอย่างอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือ ที่เราต้องคิดที่คำนึงถึงตลอดเวลาของอินทีเรียเนี่ยคือตอนคนเดินเข้ามาปุ๊บ มันเหมือนเจอเจอกันครั้งแรกคนเขาจัดแล้วภายในตั้งแต่ในรีเสิร์ชนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เซี่ยวของหนึ่งส่วนสิบของของวินาทีจนถึง 7 วิเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นโกลเด้นเซคันด์ที่ที่เราจะ make first impression ได้ แล้วหลังจาก first impression made แล้วเนี่ย คือพอคนคนหนึ่งเขามี first impression เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น แล้วเนี่ย มันจะลบ image นั้นออกไปจากหัวเนี่ยเกือบไม่มีทางเลย ยากมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงแล้วเป็นพอเขาเดินเข้ามาใน space เราต้องคิดแล้วว่าให้เขาเห็นอะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงใน space design แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงหลังจากที่เรามั่นใจในด้าน interior ของเราแล้วว่าโอเคเราจะสามารถ deliver look and feel แล้วก็ธีมแบบนี้ให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาเห็นได้เนี่ย ก็คือตัวออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์พรสเซนต์คือพอเราสร้างสเปซขึ้นมาอันหนึ่งปุ๊บทุกคนเขาเห็นว่าเป็นเดสิเนชันเป็นโลเคชันอันนี้เขาก็อยากเราต้องคิดแล้วว่าแล้วเราจะเอาคอนเซ็ปที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้ครับ ไปทำให้คนรู้จักยังไงมีช่องทางไหนบ้างที่คนเขาจะรู้จักสถานที่นี้แล้วก็ทุกที่ที่ที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือเป็นไฟเออร์หรือเป็นการ โซเชียลมีเดียหรือการพูดถึงยังไง พอเราเป็นโลเคชันปุ๊บทุกคนเขาจะมองทันทีเลยว่าเฮ้ยไอรูปที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือในไลน์หรืออะไรยังไง มันเท่ากับของที่เราจะเห็นจริงๆ เพราะเขายังไม่ได้เดินเข้ามาที่โลเคชันนั้น ถ้าเกิดเขามาเดินเข้ามาที่โลเคชันนั้นแล้วเนี่ยคืออันนั้นเป็นเป็นถือว่าเป็น success ในระดับหนึ่งละคุณขายโดยใช้ ใช้อินท e เ i ียในการขายใช้ environment ใช้ทีมใช้ลูกขหนฟิล์มในการขายนั่นแหละแต่ถ้าเกิดก่อนที่เขาจะเข้ามาที่นี่เกิดก่อนก่อนที่เขาจะรู้จักสถานที่นี้ การที่เราจะทำให้เขามีเข้าใจได้ถึงลุกขันฟิลหรือทีมของสถานที่สถานที่หนึ่งเนี่ยมันมีแค่แค่สื่อเว็บไซต์ หรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าที่เขาเห็นตามโฆษณาเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราต้องคิด ทุกอย่างเลยว่าโอเคออกไปสื่อออกไปปุ๊บเราจะให้เขาพูดถึงอะไรทำไงให้ออกไปปุ๊บ แล้ว key message มันไม่ได้แตกกระจายไปเป็นแบบหนึ่งที่เราไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ของ Space ของเราเลยเพราะฉะนั้นจริงแล้วตัว อยากจะเน้นย้ำของความสำคัญของเว็บไซต์ของรูปภาพนะของไม่ว่าเป็น copyright หรือว่า copywriting หรือ wording ที่เขียนออกไป หรือการทำอีเวนต์การอะไรต่างๆ ควรจะมีคอนสิสเ e นต์ทีมทุกอย่างที่ทำออกไปต้องมีต้องมีแนวทางเดียวกันทั้งหมดนะครับการลงทุนในรูปที่สวยเว็บไซต์ที่ดีโลโก้หรืออการเขียนคัพที่เจ๋งๆ เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่คุ้มมาก ๆ เลยในในในมุมมองของผมเองนะครับสำหรับสถานที่โคเวอร์กิ้งเพราะว่ามันเป็นจุดจุดเดียวเลยที่จะทำให้ลูกค้าเขาเห็น หรือรู้จักตัวเราได้ก่อนที่เขาจะเดินมาถึงที่ที่นั้นนันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องคำนึง seriously ว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับการสร้างอีกสร้างคอมมิชชั่นก็เป็นอีกอีกปัจจัยหลักๆเลยแล้วของของของโคเวิร์กิ่งว่าทำยังไงคือถ้าเกิดว่าคนเขารู้จักเราแล้วเขาเคยมาแล้วเคยมาใช้บริการ แต่การที่ต่อไปเนี่ย เราต้องคิดถึงว่าทำไง ให้เขากลับมาใช้เรื่อยๆในการคิดให้เขากลับมาใช้เรื่อยๆเนี่ยคือมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราในสส่วนหลักเลยปัจจัยหลักอย่างหนึ่งเลยคือตัว c o ม m u ที่ถ้าเข้ามาแล้วมีเพื่อนเข้ามาแล้วมีบริษัทอื่นๆ ที่เราแชร์ข้อมูลได้ที่เรา trust ที่เราเหมือนเป็นเหมือนเป็นทีมเดียวกันเหมือนถ้า ถ้าเกิดคนเล่นเล่นเกมออนไลน์ หรือเล่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอยู่ในกิ้วเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับกอเหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อน ทำให้เกิดการอยากจะแชร์ข้อมูลกันมากขึ้น รู้สึกว่าเออมันแคชชวลมากขึ้น ไม่ใช่คนห่างไกลที่เหมือนเดินเดินอยู่ข้างบนตามงาน หรือว่าเดินข้างนอกถนนแล้วก็เจอแล้วก็อยู่ดีเราจะไปเล่าเกี่ยวกับธุรกิจ เราให้เขาฟังก็ไม่ใช่ การที่มีคอมมูนิตี้แล้วเราสามารถพูดคุยหรือแชร์อะไรนี้ได้หรือทุกคนเรารู้ว่าทุกคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้คิด คล้ายๆกับเราไม่ได้เป็นแบบสมองที่ปิด แล้วไม่เข้าใจสตาร์ทอัพไม่เข้าใจว่าเทรนด์การบริโภคของคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เนี่ยพอมีมีมีคอมมิชชั่นเกิดเกิดขึ้นมา มันเป็นเป็นหนึ่งในแม่เหล็กที่ดึงดูดทำให้คนเขาอยากกลับเข้ามากลับมาใช้บริการกลับมาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆ